สวัสดีค่ะ ในบทเรียนนี้จะเป็นการเปิดร้านค้าออนไลน์พร้อมขายสินค้าได้ทันทีเช่นกัน แต่แทนที่จะเป็นการสร้างเว็บไซต์อย่างที่ศึกษากันในบทที่ 2 จะเป็นการนำสินค้าที่มีอยู่มาวางขายบน e-marketplace ที่ให้บริการโดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีเว็บไซต์ที่เป็น e-commerce ก็ได้ หรือมีเว็บไซต์ e-commerce อยู่แล้ว แต่ต้องการนำมาวางขายบน e-marketplace ด้วยก็ได้ ในกรณีศึกษานี้ ผู้สอนจะสาธิตการนำสินค้าจากเว็บไซต์ thaistarlatex.com ที่ได้ดำเนินการไปแล้วในบทที่ 2 มาวางจำหน่ายบน e-marketplace ด้วยนะคะ การนำสินค้าไปวางจำหน่ายบน e-marketplace สามารถวางจำหน่ายให้กับหลายๆ เว็บไซต์ที่ให้บริการด้าน e-marketplace ทั้งในระดับโลก เช่น eBay Amazon และ Alibaba เป็นต้น และในประเทศไทย เช่น Lazada Shopee เป็นต้น ซึ่งแต่ละผู้ให้บริการจะมีเงื่อนไขการให้บริการที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังมี e-marketplace ที่ทำอยู่บนโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ได้รับความนิยม เช่น Facebook Marketplace เป็นต้น แต่ในบทเรียนนี้ผู้สอนจะได้นำวิธีการนำสินค้ามาวางจำหน่ายบน Lazada นะคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้วิธีการพร้อมๆกันเลยค่ะ